ดีค่ะ ตอนที่ 31 เทคนิคการหาผลิตภัณฑ์โดยวิธีแทนค่า วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาการหาผลิตภัณฑ์ของฟังก์ชันประกอบ โดยใช้เทคนิคการแทนค่า พิจารณานะคะ การหาผลิตภัณฑ์ของฟังก์ชันนะคะ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง 33 dx นะคะ ว่าในการหาค่านะคะ จะใช้สูตรนะคะ integrate x ยกกำลัง 33 dx เท่ากับ x ยกกำลัง 34ส่วน34 บวก c ทันทีได้ไหมคะ ตอบว่าไม่ได้นะคะ เราจะทำการพิจารณานะคะ การหาค่าปริพันธ์นะคะของฟังก์ชันนะคะ 3x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง 33 dx นะคะด้วยการกระจายฟังก์ชันนะคะนี้ในรูปแบบของพหุนามนะคะ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากนะคะในการหาค่านะคะ แต่เราสังเกตได้ว่านะคะลักษณะของฟังก์ชันนะคะอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันประกอบ กล่าวคือถ้าให้ f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง 33 นะคะ เราก็จะได้ f ที่ 3x ลบ 1 เท่ากับ 3x ลบ 1 ทั้งหมดยกกำลัง 33 เพราะฉะนั้นในการหาค่าปริพันธ์นะคะของฟังก์ชันนี้นะคะ เราก็จะพิจารณาในส่วนที่เป็นฟังก์ชันประกอบ จะให้ u นะคะแทนด้วย 3x ลบ1นะคะ แทนค่า u ลงในปริพันธ์ของเรานะคะ ก็จะได้เป็น u ยกกำลัง 33 แล้ว dx แต่เพราะว่า du เท่ากับ 3dx นะคะ ดังนั้นเราก็ได้ว่าปริพันธ์นี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3อินทิเกรต u ยกกำลัง33แล้ว du นะคะ จะสังเกตว่าตอนนี้เราสามารถเปิดสูตรได้แล้วนะคะ ซึ่งทำการหาค่าปริพันธ์นะคะ เราก็จะใช้สูตรนะคะคำตอบที่ได้ก็คือเศษ1ส่วน3คูณด้วย u ยกกำลัง34ส่วน34บวก c จากนั้นเราก็ทำการแทนค่ากลับนะคะ ก็จะได้คำตอบมาเป็น อินทิเกรตนะคะของฟังก์ชัน 3x ลบ 1 ทั้งหมดยกกำลัง 33 dx จะมีค่าเท่ากับ 3x ลบ 1ทั้งหมดยกกำลัง 34 ส่วนด้วย 102 บวก c เทคนิคของวิธีนี้นะคะ จะเรียกว่าเทคนิคการแทนค่านะคะ ซึ่งสามารถสรุปได้ในทฤษฎีต่อไปนี้นะคะ ทฤษฎีบทให้ u เท่ากับ gx นะคะ เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และให้ f มีพิสัยบนช่วง i ถ้า g เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วง i แล้วจะได้ว่า อินทิเกรตของ f ที่ gx dx จะเท่ากับ อินทิเกรตของ fu ส่วนด้วย du by dx du เราสามารถสรุปขั้นตอนนะคะของเทคนิคการแทนค่านี้ได้นะคะ ดังนี้ สรุปขั้นตอนนะคะในการใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดยวิธีการแทนค่าดังนี้นะคะขั้นที่ 1 เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมแทนด้วย u นะคะหรืออาจกล่าวว่าให้ u เท่ากับ gx นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนะคะขั้นที่2นะคะคำนวณ du by dx นะคะเท่ากับ g prime x นะคะเราก็จะได้ du เท่ากับ g prime x dx ขั้นที่3นะคะแทนค่า u เท่ากับ gx และ du เท่ากับ g พราม x dx ถ้าแทนแล้วยังมีตัวแปร x เหลืออยู่ให้กลับไปขั้นที่ 1 โดยเลือก u ใหม่ ขั้นที่ 4 คำนวณค่าโดยใช้สูตรถ้าเป็นไปได้นะคะขั้นที่ 5 แทนค่า u ด้วย gx จงหาค่าปริพันธ์ต่อไปนี้ ข้อ1จงหาค่าอินทิเกรต x ลากที่ 2 ของ x บวก 1 แล้ว dx สังเกตนะคะว่า รากที่ 2 ของ x บวก 1 ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันประกอบนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ วิธีทำเราก็จะให้ u เท่ากับ x บวก1นะคะ จะได้ du เท่ากับ dx นำไปแทนค่านะคะ เราก็จะได้นะคะ integrate x คูณกับรากที่ 2 ของ x บวก 1 dx จะเท่ากับ integrate นะคะของ u ลบ 1 คูณกับรากที่ 2 ของ u du แล้วเราก็กระจายนะคะ รากที่ 2 ของ u เข้าไปในเทอมของ u ลบ1นะคะ ซึ่งมีค่าเท่ากับอินทิเกรต u ยกกำลัง 3 ส่วน 2 ลบ u ยกกำลัง 1 ส่วน2 du นะคะ จากตรงนี้นะคะ พอเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะคะ เราสามารถที่จะหาค่าปริพันธ์โดยใช้สูตรได้นะคะ สูตรที่ใช้ก็คืออินทิเกรต x ยกกำลัง n dx เท่ากับ x ยกกำลัง n บวก1ส่วน n บวก1บวก c ค่าปริพันธ์จะมีค่าเท่ากับ 2 ส่วน5คูณด้วย u ยกกำลัง5ส่วน2ลบด้วย2ส่วน3คูณด้วย u ยกกำลัง3ส่วน 2 บวก c จากนั้นนะคะเราก็จะแทนค่า u นะคะเท่ากับ x บวก1กลับลงไปนะคะเพราะฉะนั้นปริพันธ์นี้จะมีคำตอบเป็น2ส่วน5คูณด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5ส่วน2ลบด้วย2ส่วน3คูณด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2บวก c ข้อ 2 นะคะ จงหาค่า อินทิเกรต e ยกกำลัง x ส่วน e ยกกำลัง x บวก 3 dx สังเกตนะคะในส่วนของ e ยกกำลัง x บวก3นะคะจะเป็นอยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันประกอบนะคะตอนข้อนี้นะคะเราก็จะให้ u เท่ากับ e ยกกำลัง x บวก3นะคะ เราก็จะได้ du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx นำไปแทนค่านะคะทำให้ได้ว่าอินทิเกรต e ยกกำลัง x ส่วน e ยกกำลัง x บวก3นะคะ dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรต 1 ส่วน u du นะคะ ซึ่งพอเราเปลี่ยนตัวแปรแล้วนะคะ ทำการหาค่าปริพันธ์นะคะ เราจะทำการเปิดสูตรได้นะคะ สูตรที่ใช้นะคะก็คืออินทิเกรต1ส่วน x dx เท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ x บวก c นะคะวันปริพันธ์ในข้อนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ u บวก c นะคะแทนค่า u กลับนะคะด้วย e ยกกำลัง x บวก3นะคะคำตอบนะคะของปริพันธ์ในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับลอนค่าสมบูรณ์ของ e ยกกำลัง x บวก3 แล้วบวกด้วย c ข้อ 3 นะคะ จงหาค่าอินทิเกรตเซก 2y แทน 2y e ยกกำลังเซก 2y dy สังเกตข้อนี้นะคะ e ยกกำลังด้วยฟังก์ชันของเซก 2y นะคะ อันนี้จะเป็นส่วนของฟังก์ชันประกอบนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ เราก็จะให้ u เท่ากับเซก 2y นะคะ เราจะได้ว่า du เท่ากับ 2เซก 2y แทน 2y dy นะคะนำไปแทนค่านะคะ เราก็จะได้อินทิเกรต 2y แทน 2y e ยกกำลังเศษ 2y dy มีค่าเท่ากับ เศษ1ส่วน2คูณ อินทิเกรต e ยกกำลัง u du นะคะ ซึ่งพอเปลี่ยนตัวแปรแล้วเราสามารถหาค่าปริพันธ์โดยใช้สูตรได้นะคะ สูตรที่ใช้ก็คือ อินทิเกรต e ยกกำลัง x dx เท่ากับ e ยกกำลัง x บวก c ซึ่งมีค่าปริพันธ์เท่ากับ เศษ1ส่วน2คูณ e ยกกำลัง u บวก c แทนค่า u กลับนะคะด้วยเศษ 2y นะคะ เพราะฉะนั้นปริพันธ์ในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณ e ยกกำลังเศษสอง y บวก c ข้อที่ 4 จงหาค่าอินทิเกรต 3x บวก 2 ส่วนด้วยรากที่2ของ 9 ลบ 4x ยกกำลัง2 dx ที่ทำนะคะ เราจะทำการเขียนรูปนะคะ ของปริพันธ์นะคะ ของฟังก์ชันนี้นะคะ ด้วยการกระจายส่วนร่วมนะคะ เข้าไปนะคะ ก็จะออกมาเป็น อินทิเกรตของ 3x ส่วนรากที่ 2 ของ 9 ลบ 4x ยกกำลัง2 dx บวกอินทิเกรตนะคะ2ส่วนรากที่ 2 ของ9ลบ 4x ยกกำลัง2แล้ว dx นะคะ ดึงค่าคงตัวออกมานะคะ ก็จะเท่ากับ3อินทิเกรต x ส่วนด้วยรากที่2ของ9ลบ 4x กำลัง2นะคะ dx บวกด้วย2อินทิเกรต1ส่วนรากที่2ของ9ลบ 4x ยกกำลัง2 dx ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3. integrate x ส่วนด้วยรากที่ 2 ของ9ลบ 4x ยกกำลัง2 dx บวก2 integrate 1ส่วนรากที่ 2 ของ3ยกกำลัง2ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2 dx เทอมแรกนะคะ เราจะสังเกตได้ว่านะคะส่วนของรากที่ 2 ของ9ลบ 4x ยกกำลัง2นะคะ จะเป็นส่วนของฟังก์ชันประกอบนะคะ แล้วก็ เทอมที่2นี้นะคะจะมีส่วนของ 2x นะคะทั้งหมดยกกำลังสอง เป็นฟังก์ชันประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ u นะคะเท่ากับ 9 ลบ 4x ยกกำลังสองนะคะในเทอมแรกนะคะแล้วก็ให้ v เท่ากับ 2x นะคะในเทอมที่2นะคะจาก u เท่ากับ 9 ลบ 4x ยกกำลังสองนะคะเราก็จะได้ du เท่ากับลบ 8 คูณ x dx นะคะหรือลบ 1 ส่วน 8 du เท่ากับ x dx ส่วน b เท่ากับ 2x นะคะ เราจะได้ dv เท่ากับ 2dx จากนั้นนำไปแทนค่าลงในปริพันธ์ที่เราทำการหาค่านะคะ ก็จะมีค่าเท่ากับ ลบ 3 ส่วน 8 อินทิเกรต 1 ส่วนรากที่ 2 ของ u du นะคะ บวกด้วย อินทิเกรต 1 ส่วนรากที่ 2 ของ 3 ยกกำลัง 2 นะคะลบ v ยกกำลัง 2 dv ซึ่งเทอมแรกนะคะ เรา ทำการหาค่าผลิตภัณฑ์นะคะด้วยการเปิดสูตรได้ และเทอมที่ 2 ก็ทำการหาค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดสูตรได้นะคะ สูตรที่ใช้นะคะก็คือ สูตรของเทอมแรกนะคะก็คืออินทิเกรต 1 ส่วนรากที่2ของ x dx เท่ากับ2คูณด้วยรากที่2ของ x บวก c สูตรของเทอมที่2นะคะก็คือ อินทิเกรต 1 ส่วน รากที่2ของ3ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2 dx ซึ่งเท่ากับ arcsin e x ส่วน3บวก c ทำให้เราได้ว่าค่าปริพันธ์นะคะมีค่าเท่ากับลบ3ส่วน4รากที่2ของ u บวก arcsin e v ส่วน3 บวก c จากนั้นเราแทนค่านะคะ u กับ v กลับไปนะคะ ด้วย u เท่ากับ 9 ลบ 4x กำลังสอง และ v เท่ากับ 2x นะคะปฏิพันธ์ในข้อนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ ลบ 3 ส่วน 4 คูณกับ รากที่ 2 ของ 9 ลบ 4x ยกกำลังสอง บวก arcsine 2x ส่วน 3 บวก c สรุปในตอนนี้นะคะ ผู้เรียนได้ศึกษาการหาปฏิพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ โดยใช้เทคนิคการแทนค่า เทคนิคนี้เป็นเทคนิคสำคัญที่เป็นพื้นฐานไปสู่เทคนิคอื่นๆ ในตอนถัดไปนะคะจะมาศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ที่อยู่ในรูปของผลคูณ ที่ไม่สามารถหาค่าปริพันธ์ด้วยวิธีการแทนค่าได้